ประโยค Je vous souhaite un excellent séjour à Patong แปลว่า ฉัน ขอ ให้ คุณ พัก ผ่อน ที่ ป่า ตอง อย่าง เต็ม ที่ เป็น การ อวย พร จาก เจ้า หน้า ที่ ตรวจ คน เข้า เมือง ขอ ให้ นัก ท่องเที่ยว สนุก กับ ป่า ตอง ประโยค Je vous remercie madame แปลว่า ฉัน ขอ ขอบคุณ คุณ ผู้ หญิง หรือ อาจจะ แปล เป็น ภาษา ไทย ง่าย ๆว่า ฉัน ขอบคุณ ครับ